ีของทีมงานเ้องอบเมืองเพชรลุงตะพาเมืองเพชรราชวัลน์ตะลิง phương biết thắp lấy như thiếu gan gặp thiếu gan lúc nó mà vừa biết nó bỏ làm sao soi bên tôi đi leo ra đuôi đây chẳng đây đó Và rồi công an tới nơi và thì nên bạn đã gặp chưa lên được con nó sáng ทุกทุกท่าน ขอบคุณพี่น้องชาวหมู่เก้านะครับโอ้บ้านโพงามนะครับ ขอไปพี่น้องชาวบ้านใกล้เคียงที่เสียงอารมณ์ท่านไปบ้าง ขอไปเป็นจังหวะ ที่ลืมให้กินงานได้ถวายครูบาอาจารย์ครับในจังหวัดตลุงผลงานเพลงสาวนาสับแหวน เพนงทำบุญร่วมชาติครับียงเก็บดอกไม้รูปตนเราสองคนมีสุขใจใส่บาตรรวม จงขอบุณโอ้ทุนไม่ตามน้องชาตินาชาติที่จะลาก่อนหน้าน้องตาคนดีขอลาน้องตาน้องตาต้องได้เนื้อตาดีหอมสักทีกับคนดีก่อนที่จะจาก you. have บินเข้ามาโดยเจ้าหนุ่งยาวใส่ข้าวที่กระจายอ่อมาตินี้กดี ท่านได้ให้กำลังใจกับน้องๆนานรำทั้งสองทีมนะครับกรุงนภาและก็ความปรุงและบุรณะกติีสหัสสวรรค์บริในณนนี้กันนะครับครับผมเดินต้องขอบคุณทีมงาน่วยภาพขอบคุณเจ้าของสถานที่นะขอบคุณท่านกำนันท่านนายกท่านผู้ใหญ่ของตะบลธงชัยทุกๆ หมู่และก็ท่านที่มาผู้หลักผู้ใหญ่